วัสดีครับ สวัสดีครับทุกคน กลับมาแล้วกับ K Band Reaction Channel นะครับสำหรับใครที่เป็นครั้งแรกเข้ามาดูคลิปของผมก็คือผมบ้านเป็นคนเวียดนามนะครับแต่ส่วนมากในคลิปที่ผมทำไปที่ที่ผ่านมาผมจะพูดภาษาไทยนะครับ คือผมเองก็รู้อยู่แล้วว่ามันยังผิดเยอะ แต่ผมจะพยายามพูดให้มันถูกต้องนะครับ อย่างไงก็ต้องขออภัยก่อนนะครับ โอเค วันนี้ผมจะพูดถึงกระทู้ที่น่าสนใจมากบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วผมได้ทำสำรวจก็คืออผมไปโพสต์ในกลุ่มในกลุ่ม Facebook ของที่เวียดนามที่มันดังอยู่ ก็คือผมจะไปตั้งตั้งกระทู้ว่าส่วนมากคนเวียดนามกับคนเวียดนามจะชอบเปรียบเทียบกับไทยในเรื่องอะไรบ้างแล้วทำแล้วมัน แล้วที่นี่ผมก็ไปโพสโพสโพสประมาณ5 Facebook กลุ่มนะครับ ที่โดดเด่นและดังที่สุดแล้วมีจำนวนคนติดตามก็มากกว่า1 0 0 0 0แสนหนึ่งแสนอ่ะ มากกว่า1 1 0 0 0 0แสนใช่หนึ่งแสนคนนะครับ มากกว่า1 0 0 0 0แสนคนเมมเบอร์ในสมาชิกในกลุ่ม Facebook Facebook นั้นนะครับ ก็คือ ผมก็ได้รับคำตอบจากหลายคนมาก เรามี ส่วนมากเขาจะพูดถึงเรื่องฟุตบอลนะครับแล้วมีบางคนก็จะพูดถึงเรื่องอ่าอ่า LGBT บอกว่าที่ไทย LGBT มันจะเปิดเผยกว่า แล้วคนไทยก็สามารถแสดงความที่เป็นเราโดยไม่ต้องอายโดยที่ไม่กลัวว่าสังคมจะสังเกตหรือรังเกียจเรานะครับแล้วก็มีบางคนก็พูดถึงเรื่อง เศรษฐกิจบ้างแต่อันนี้มันไม่ค่อยเยอะแล้วมีผู้บางคนก็พูดถึงเรื่องผู้ชายแท้ๆบอกว่าคือทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่า เราดูหนัง เพราะว่าเวียดนามเขาดูหนังหลายเรื่อง แต่บางทีเขาบอกว่าเออดูแมนแมนมากแต่ความจริงก็สายลักสายเขาก็เลยงงงงแล้วมีบางเรื่องเขาก็จะพูดถึงเรื่องจักรยานยนต์นะครับ คือเขาชื่นชมประเทศไทยแล้วอยากพัฒนาก็คือเอเห็นไทยเหมือนเป็นมาตรฐานที่ให้คนเวียดนามพัฒนา แล้วปรับปรุงในเรื่องอจักรยานยนต์นะครับแล้วก็มีบางคนก็พูดถึงเรื่องท่องเที่ยวแต่อันนี้มันมันก็ไม่ค่อยเยอะมากนะครับ แล้วก็สิ่งสุดท้ายน่าจะพูดถึง โดยรวมก็คือเกี่ยวกับกีฬาแบบว่า ประเทศเวียดนามกับไทยก็เจอกันในในซีเกมบ่อย แล้วแข่งขันเป็นอันดับหนึ่งและอันดับสองมาตลอดนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องที่คนเวียดนามชอบพูดถึงและชอบเปรียบเทียบมากที่สุดแล้วบางทีก็จะเกิดเรื่องดราม่าแต่สิ่งที่ที่ที่น่าทุกคนน่าจะพูดกันเยอะมากก็คือเกี่ยวกับฟุตบอลนะครับ ฟุตบอล เป็นเรื่องที่แบบไม่ว่าเวียดนามกับไทยเจอกันเสมอหรือแพ้ หรือชนะหรือใครชนะ ก็เกิดเรื่องดราม่าแล้วชาวเน็ตอ่าก็คือคนส่วนมากเนี่ยพวกอ่าคนในโซเชียลมีเดียเขาก็ทะเลาะแลด่ากันไปในใน a c e b o o k หรืออ YouTube อะไรสักอย่าง คือมันเป็นเรื่องที่น่าอายมากราะว่าอันนี้อาจจะเป็นมีบางคนคือเขาบ้าฟุตบอลแล้วแบบ อดทนไม่ไหว หรือเวลาที่ทีมชาติเราแพ้หรือว่าเวลาที่ทีมชาติเราชนะ หรือว่าเวลาที่ทีมชาติไทยหรือเวียดนามอาจจะเข้าในรอบชิ้นสุดของวนกิบหรืออะไรสักอย่างก็เกิดเรื่องดำดราม่าแล้วทะเลาะกันแต่วันนี้ผมจะเน้นเน้นเรื่องฟุตบอลนะครับแบบบอกว่าฟุตบอลนี้เป็นคอมเมนต์ที่ได้รับ จากชาวเวียดนามก็คือเขาจะพูดถึงส่วนมากคนเวียดนามชอบเปรียบเทียบกับไทยเพราะว่าในเรื่องฟุตบอลแล้วเกตเรื่องดราม่าเยอะเยอะเยอะมากๆอันนี้ก็คือส่วนมากน่าจะเป็นคนบ้าฟุตบอลนะครับแล้วก็ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องฟุตบอลนี้เราต้องย้อนกลับมาดูก่อนเลยว่า เวียดนามกับไทยคือเราเจอกันกี่ครั้งในฟุตบอลนะคะก็คือทั้งหมดเวียดนามกับไทยเจอกัน26 ครั้งก็คือ 26แมตช์นะครับ แต่ส่วนมากใครจะชนะ นะครับ คือ คือ คนไทยบางคนอาจจะมีคำตอบแล้ว นะครับก็คือส่วนมากเวียดนามกับไทยเจอกัน 26 ครั้ง แล้วก็ประเทศไทยทีมชาติไทยก็จะชนะประมาณ 17 ครั้ง นะครับ แล้วก็ทีมชาติเวียดนามชนะประมาณ4ครั้ง นะครับ แล้วเสมอ 5 ครั้ง นะครับ ก็คือแมตช์ล่าสุดที่ใน สนามธรรมชาติหรือเปล่า ก็เวียดนามเจอกันกับไทยตอนนั้นก็ชาเมอนะครับ เป็นเป็นการแข่งขันในรอบเอเชียของวันกับนะครับ แล้วในระดับฟีฟ่าเวียดนามตอนนี้ก็ขึ้นในระดับ70อ้าสิบแล้วก็ประเทศไทยตอนนี้ก็ขึ้นระดับ 100 1 5นะครับ ก็เป็นเรื่องราวที่คนเวียดนามชอบชอบเปรียบเทียบ ชอบเปรียบเทียบมากที่สุดก่อนที่จะเราแข่งขันหรืออะไรสักอย่าง แล้วเวลาที่ที่นักฟุตบอลไทยกับนักฟุตบอลเวียดนาม ไม่ว่าจะทีมชาติ ไทย ไม่ว่าจะทีมชาติทีมชาติผู้ชาย หรือทีมชาติผู้หญิง ก็เจอกันบ่อยเจอกันบ่อยมากในรอบสุดท้ายแล้วแล้วคือทุกคนก็รู้อยู่แล้ว ในระยะเวลาที่เราแข่งขันบอล แข่งขันบอล มันก็มีแสดงความรุนแรงบ้าง มันก็เป็นเรื่องปกติไม่ว่าที่จะที่จะเวียดนามเจอกันไทย หรือว่ามาเลเซียเจอกันกับอินโด ก็คือล่าสุดทุกคนก็ได้เห็นข่าวที่ทีมชาติอินโดกับทีมชาติมาเลเซียแบบเจอกันแล้วนี่แบบต่อยกัน คือทำไมถึงถึงเป็นแบบนั้นน่ะ ก็คือคนควรจะใจเย็นๆหรือเปล่า ควรจะคิดก่อน ก่อนก่อนที่จะทำตอนก่อนที่จะกระทำอะไรบอกว่าบอกว่ามันคือแสดงเอ่งเขาพูดยงยังไงบอกว่ามันคือแสดงเอ่อแสดงก็คือแสดงให้เพื่อนบ้านคนเห็นเลยว่านี่เป็นเรื่องน่าอายไม่ควรที่จะพูดหรือทำแย่อะไรเกี่ยวกับเรื่องนั้นบอกว่าผมเองก็ขออยู่เถอะ เวลาที่ที่ทีมชาติ ไม่ว่าหรือไทยหรือเวียดนามเชอกัน ไม่ว่าใครจะแพ้หรือชนะยังไงเราก็ต้องอคอมเมนต์เบาๆนะครับคือไม่ไม่ต้องมาดามานู่นนี่นั่นบอกว่ายังไงมันก็จบอยู่แล้ว เราไม่ใช่เจอกันแค่ครั้งเดียว เราคือเพื่อนบ้าน เราคือเออเราเราเราเราก็คือสมาชิกในเอเชียนะคะโอเคทุกคนผมก็พูดถึง จบแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอล เกี่ยวกับเรื่องที่คนเวียดนามชอบเปรียบเทียบกับไทยมากที่สุดแล้วเกิดเรื่องดรามา่าก็เกิดเรื่องดราม่าด่ากันนู่นนี่นั่นแบบไม่ชอบเลยอะรู้สึกเสียใจมากๆนะที่ได้อ่านคอมเมนต์ในเกี่ยวกับเรื่องนี้ ่าโอเคนะครับ ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปของผมด้วยนะครับ ขอบคุณมากที่ดูคลิปของผมจนจบ แล้วเจอกันใหม่นะครับ ทุกคน สวัสดีครับ